โอ้โหดอกนี้ ไม่ต้องโดดก็แตกได้นะ โอ้โหเดี๋ยวเรื่องเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาวินนะวสี่พันะ เอาเรื่องโอ้โหดอกนี้เด็ดเค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 ผมขออนุญาตเริ่มไปที่เบสสิบบาทเลยนะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะขออนุญาตเปิดออโต้ห้าสิบหมุนนะ ผมจะยังไม่เปิดโทร์โบนะ เอาเอาเอาเอาเปิดหัวมายังไงโอ้โห มันล้อหลอกกันดีจริงๆเลยนะ ดูกราฟไปก่อนนะใจเย็นๆนะช็อตนี้โอ้โหพลาดไปได้ยังไงอุ้ยโอ้โหโอ้โห แบบนี้นะโอ้ยบิ๊กวินนะ 300 บาทนะเอาเรื่องไปกันต่อเลยนะ ไปดูกันยาวๆนะเฮ้ยมาเมื่อกี้เราเงียบเลยเฮ้ยช็อตนี้โอ้โหไม่มาเอาโดด โดดโดด ไม่โดดนะดอกนี้แต่ แต่มานะ มาเบาๆนะเมื่อกี้นะ ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะ เอาเอายังนะโหน่าเสียดายจริง ๆ เลยไม่โดดแก้ว เอาตรงนี้ยังไง โอ้โห มันล้อหลอกดีจริงๆเลยกระต่ายนะ ปีนี้ปีกระต่ายนะมาดูกันว่ากระต่ายจะให้โชคหรือเปล่านะปีนี้นะอุ้ยแบบนี้แปดสิบห้าบาทนะ เอาเรื่อง เอา เอาแล้ว โอ้โห ไม่โดด โอ้โหกดเซ็ง บ็ดสิบบาท ยังไม่ค่อยโดดนะ มาหลอกเฉยๆนะ เบ็ดสิบบาทนะสงสัยต้องขยับเบ็ดแล้วแบบนี้ เดี๋ยวหมดนี่ขยับเบ็ดหน่อยนะ เอายังนะยังไม่โดดนะ เอาสองทีติดเรียบร้อยนะจนได้นะ โอ้โหโอ้โหจนได้นะท่านผู้ชมนะ เเรื่องมาดูกันว่ามันจะโบ๊ะมาหรือเปล่า มามามาตึงตึงตึงตึงตึงไปโอ้ยชุดนี้ ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงไปกันต่อเลยนะ อีกสองหมุนนะอีกสองหมุนมาดูกันนะ จะมีชุดใหญ่ให้ดูหรือเปล่านะ สุดท้ายแล้ว ยังไงหมดเรียบร้อยนะสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะเออขออภัยนะ ซุปเปอร์เมกะวินนะห้าร้อยสิบบาทนะโอ้โหเอาเรื่อง ไปกันต่อเลยครับ เอาเอาเอาเอาเอาแหมนึกว่าจะสอนเทศจิตให้ดูสักหน่อย เอาเรื่องอยู่ หมดแล้วขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะขออนุญาตเพิ่มไปที่เบ็ดสี่สิบเลยนะห้าสิบหมุน เอาเอาเอายังไง เปลี่ยนเบ็ดมาก็โดดเลยนะท่านผู้ชมนะมาดูกันนะ นี่ โอ้โห มาเปล่ามาเปล่า มาครับดอกนี้ ตึงตึงตึงตึงตึงตึงโอ้โหพันฝาแล้วนะโอ้ยดอกนี้ เอาเรื่องเหมือนกนนะเมื่อกี้สองพันพลาดไปได้ไงโอ้ย่างนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะตึงตึงตึงตึงตึงตึงโอ้โหสามพันแล้วนะตอนนี้นะโอ้ยังมาต่อเนื่องนะโอ้โห เอาเรื่องสำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลนะซุปเปอร์เมกาวินนะ 4,520นะเอาเรื่อง เอาเรื่องเขาเอาเรื่องเข้ามา เข้ามาจริง ขออนุญาตเปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะ อุ้ยตรงนี้ ยสำหรับดอกนี้นะ นิกวินนะ 800 บาทนะเอาเรื่องโอ้ย โดนอีกเปล่าโดนอีกเปล่าครับ โดนอีกเปล่าโอ้ยอย่างนะ ผมตั้งเป้าไว้หมื่นหนึ่งนะ วันนี้ถ้าถึงหมื่นหนึ่งแล้วผมเลิกเลยนะ โดดอีกนะ โอ้ หมดแล้ว ผมคล่องใจเบ็ดี่สิบขออนุญาตย้ำนะ ขออนุญาตย้ำเป็นสสามิบหมุนพอนะ เอาดอกนี้ ยังอีกนะ ยังอีกนะดอกนี้นะ เอาตรงนี้โดดเป้าโดดเป้า ยังอีกนะ โอ้โหดอกนี้ ไม่ต้องโดดก็แตกได้นะ โอ้โห เอาเรื่องเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาวินนะ4,740นะ เอาเรื่อง โอ้ยดอกนี้เด็ดแค่สำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาวินนะ4,500นะเอาเรื่องว่ะ มว่าแล้วผมคล่องใจเบ็ด40 อยู่ เอาเรื่องเลยเนี่ย ยังไม่โดดอีกนะโอ้โหดอกนี้ โอ้โหโคตรสดดอกนี้ สำหรับดอกนี้นะ เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาวินนะสองหมื่นสี่ร้อยนะเอาเรื่องโอ้ยโดดเลยโดดต่อเลยเปล่ายังไง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 ปั่นสลับขอตัวไปใช้ตั้งก่อนนะ สวัสดีครับ